วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเก๋นะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำน้ำแอปเปิ้ลแบบจืดๆนะคะ แต่ว่าสามารถลดน้ำหนักเราได้นะคะไม่รู้แหละว่ากี่กี่กิโลนะแต่ทุกคนก็ลองดูได้นะคะ ไม่เสียหายนะอย่างแรกแอปเปิ้ลจ้าเราไปเอาแก้วน้ำกันนะ คะได้แก้วน้ำแล้ว อันนี้จะเป็นแก้วน้ำไมโลนะคะ อย่างแรกนะ ก็ให้เอาแอปเปิลลงไปกี่อันก็ได้นะคะ พอได้แล้วนะคะ ก็ให้เอา ก็เอาช้อนนะคะ อันนี้จะเอาเป็นส้มแทนมาบี้ถ้าไม่งั้นทุกคนก็เอ่อ เขาเรียกว่า ปั่นได้นะคะ นี่นะคะเกจะบดไม่ค่อยละเอียดนะ เพราะว่าเกชอบกินเนื้อด้วยนะคะ ต่อไปให้เอาน้ำนะคะ เอาน้ำเย็นก็ได้นะ นี่นะคะ ทุกคนคือเมื่อกี้ตกหน่อยนนึงนี่ มันจะจืดหน่อยนะแต่ว่ารับรองว่าน้ำหนักเราลงแน่นอนค่ะ บ๊ายบาย